ของครอบครัวนะคะวันนี้จะใช้เมนูโปรดของเรานะคะยำหมูยอผักกระเฉดนะคะก่อนอืน้ำตาลกันนะคะ ตาลนะคะน้ำปลานะคะกเตาลนะคะน้ำกระเทียมดองนะคะไปกลับนะคะ วันนี้เสียงไม่ค่อยมีค่ะ นี่พริกนะคะ ให้กลับเอานะคะ เผ็ดน้อยเผ็ดมาก คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ มะนาว สดนะคะใส่ลงไปนิดนึงให้มันมีกลิ่นหอมของเปลือกมะนาวนะคะ ชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ตามด้วยมะเขือเทศนะคะ แล้วก็หอมใหญ่นะคะเอ๊ะวันนี้เสียงหายค่ะ ตามด้วย มะเขือสีเขียวนะคะ จากนั้นก็ขึ้นช่ายนะคะคลุกให้เข้ากันเป็นน้ำยำนะคะ จากนั้นคุณก็เติมหมูยอลงไปค่ะหมูยอนะคะยกยอ หอมมะนาวกับหอมใหญ่นะคะแล้วก็กระเทียมดองค่ะ คนเข้าให้เข้ากัน ตามรสชาติใจฉันที่ชอบแชร์ให้เรานะคะ เสร็จแล้วค่ะยำผักกระชีดหมูยอ นะคะ รสชาติบ้านแซ่บๆ สไตล์เรานะคะ ขอบคุณนะคะผู้ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ให้เราด้วยนะคะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะคะ เราอาจจะเจอกันที่สนาม หรือไม่ก็ที่พักที่เที่ยวนะคะ หรือก็เมนูปุดของเรานะคะ เราจะใช้เพื่อนๆดูนะคะ ขอบคุณค่ะ